เอาไม่แน่ สแกตเตอร์จะมาหรือเปล่านะฮะไม่มาแล้วครับ มาให้ผมดีอกดีใจฟรีอีกแล้วอุ้ยซูชิช็อตนี้เท่าไหร่นะครับโอ้โห810บาท เอ้ยอยู่ดีๆก็ก็มานะครับท่านผู้ชมถ้าอยู่ดีๆก็ก็มานะครับส่วนนี้ของ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 ในช่วงเวลานั้นนะฮะแตกดีเลยนะครับ อ่าเดี๋ยววันนี้ลองมาลองเป็นแมวบ้างนะวันเมื่อวานนั้นเป็นหมูวันนี้เป็นแมวนะครับ วันนี้ผมเอาเงินทุนมา1,000บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ ลองเงินทุนมาน้อยๆ บ้างนะครับว่าวันนี้จะแตกหรือจะจะจะยังไงอ่ะจะล่วงเหรอ เออ ไม่รู้ล่ะครับ ไปดูเบ็ดของเกมนี้ก่อนดีกว่า เบ็ดเกมนี้ต่ำสุด 1 บาทนะฮะสูงสุด400บาทนะฮะท่านผู้ชมก็ ผมขออนุญาต ไหลนอไปก่อนนะฮะสิบทีนะไม่เปิดเทอร์โบนะครับผมสำหรับเบ็ด 5 บาทนะครับก็ไม่รู้ละวันเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าผมมีโชคมานะฮะท่านผู้ชม คิวถอสัตว์ไม่ลงนะฮะอขอตัวซื้อฟรีสปินบ้างนะฮะคุณผู้ชมนะ กับเบ็ด 5 บาทนะสามร้อยกว่าบาทนะฮะบคุณผู้ชม ไปลุยกันเลยว่ะสิบหมุนฟรีนะฮะ วันนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาดูกันนะฮะซูซูชิโอ้ไม่ค่อยไหลนะฮะบคุณผู้ชม ยังไม่ค่อยไหล วายช็อตนี้มีเจแล้วมีซูชิคูณหกเข้าไปแล้วนะฮะคุณผู้ชม 2นี่คูณอ่าคูณ 4 นะครับ10 44บาท ใบพัดช็อตนี้เท่าไหร่ 20 บาท เอาตัวคูณเพิ่มไปอีก8แล้วนะเราคูณมาก่อนนะเหลืออีก 3 ดอกเท่านั้นนะท่านผู้ชมอีก3ดอกช็อตนี้เท่าไหร่ โอ้โห156 บาท เอลงมาต่อนะครับ อีก 280 10แถวแรกมาไหมไม่มานะฮะ ยช็อตนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมกะ436 บาทนะฮะ โอ้ย เราได้กำไรนะฮะ อย่างนี้เราได้กำไรนะครับ โอเคนะฮะท่านผู้ชม ผมขอไหลนอกอีกสัก 10 ดอกนะฮะ ขอเปิดเทอร์โบไปเลยนะ โอ้ย โอ้ย โอ้ยโอ้ยคูณแปดโอ้โห ได้หกบาทเองเหมือนจะเยอะนะฮะท่านผู้ชม แต่ขอไหลไหลมาอีก าไม่แน่สแกตเตอร์จะมาหรือเปล่านะฮะไม่มานะครับ มาให้ผมดีอกดีใจฟรีอีกแล้วอุ้ยซูชิช็อตนี้เท่าไหร่นะครับโอ้โห810บาทเอ้ยอยู่ดีๆก็ก็มานะฮะท่านผู้ชม ถ้าอยู่ดีๆ ก็ ก็มานะครับ ดีเลยนะครับจะได้มีทุนในการซื้อฟรีสปินนะ ไปครับ ตัวคูณมาก่อนนะเอาตัวคูณมาให้ผมก่อนนะ นี้คูณ8เข้าไปอีก96 บาทคอมโบไม่ค่อยคอมโบเลยนะท่านผู้ชมนะไม่ค่อยคอมโบเลยนะฮะ ไม่ค่อยไหลไม่ค่อยลื่นนะฮะยังไงช็อตนี้ 160 เจอีกเท่าไหร่โอ้โหบาทต่อเลยมีต่อเนื่องนะฮะช็อตนี้อีก120วายมาอย่างนี้ก็ สามสิบหกโอ้ยช็อตนี้สามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะฮะกับเหลืออีกห้าหมุนฟรีนะ เราซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบุยนะกำไรวะครับดูวห้เกมนี้เราจะได้กำไรหรือเปล่านะซุชิช็อตนี้สามสิบหกสิบแถวแรก อ่า ตัวคูณมาให้ผมก่อนนะเหลือ เหลืออีก2ดอกนะฮะคุณผู้ชมซูชิกับเจช็อตนี้ 216 บาท และเอกับเคมาต่ออีก 140 40มาอีก เท่าไหร่40 บาท โอ้ย เอตรงนงั้นนะครับไหลไปเรื่อยๆนะช็อตนี้อีก 400นะฮะคุณผู้ชม อย่างนี้เราได้กำไรแล้วนะอย่างนี้เราได้กำไรแล้วนะครับ โอเคเลยนะฮะ เรารวม 1,449 บาทนะฮะท่านผู้ชม ผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปเลยนะครับผมอุ้ย แต่ช็อตนี้สุ่มเสี่ยงนะฮะ ขอที่เบ็ด20 นะท่านผู้ชม เบ็ด20เราซื้อไปเลยครับ 1,500บาท500นะฮะล่มมาเท่าไหร่ครับ 128 ฮะเอาตัวคูณมาก่อนนะฮะวิ่งห้าร้อยหกสิบซูชิสี่ร้อยแปดสิบโอ้โห เอาเรื่องนะคูณสิบแปดเข้าไปแล้วเหลืออีกเจ็ดหมุนปีเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมกับตัวคูณคูณสิบแปดไปแล้วนะครับ ผมว่าน่าจะมาแล้วนะฮะ เกมนี้น่าจะแตกนะฮะ เกมนี้น่าจะแตกนะฮะท่านผู้ชม ขอคอมโบสองสาดอกนะ เจยังไงช็อตนี้ 594 แล้วมีไหลเปล่าเอแถวแรกมาเปล่าครับ เอแถวแรกไม่มานะโอ้แต่ช็อตนี้นิ่มๆเลยครับ 726 บาทลมคูณเท่าไหร่คูณ26แล้วเหลือ 3 หมุนฟรีนะฮะท่านผู้ชม3หมุน3หมุนสุดท้ายนะฮะ 936 มีต่อว่าไม่มีนะฮะ รางวัลเงินรางวัลนะฮะ 936 บาท เอ้ยเอาเรื่องครับ ได้กำไรนะฮะ อย่างนี้เราได้กำไรนะครับอย่างนี้เราได้กำไรนะ ถ้าได้กำไรแล้วผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะ เป็นเท่าไหร่ดีเบ็ด40 เท่าไหร่เอ่ยเบ็ด43,000นะไปไปลองดูนะฮะท่านผู้ชม ได้ก็คือได้ได้เท่าทุนนะครับ ได้ก็คือได้ได้เท่าทุนนะฮะ แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมานะฮะมาเพราะมาดอกแรกก็ 324 แล้วนะ เฮ้ย เอาเรื่องว่ะขาขึ้นนะช่วงนี้ขาขึ้นนะครับ ล่มมาอีก 128เอต่อ 80 นะซูชิโอ้โหเต็มกระดานนี้อีก 576 ยังไงอีก 120 10แถวสามมาเปล่า 10แถวสามมาแล้วนะฮะก็คูณไปอีก 144ลดตัวคูณ ก็บตัวคูณมาอีกเอาเรื่องนะท่านผู้ชมนะ ตามทุนอีกพันพันหกนะฮะท่านผู้ชม โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคูณยี่สิบสองแล้วนะฮะเหลืออีกสี่หมุนฟรีสุดท้ายนะฮะเป็นเท่าไหร่คูณยี่สิบหกแล้ว ยังไงครับ อย่าอย่าว่าอย่างนี้สิเออเจเต็มกระดานนี้อีกสามสามสองแปดโอ้โหอย่างนี้ก็กำไรแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ ำไรแล้วนะฮะ โอ้โหตัวคูณ38 แล้วนะฮะ ขอดอกสุดท้ายจำๆเลยที่อีรักดอกนี้912 มีต่อบ่าไม่มีนะฮะ โอ้ย ถ้ามีต่อให้ผมอีกสัก 3-4 ที น่าจะเป็นเรื่องนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ย ยังไงผมพอแล้วดีกว่านะฮะท่านผู้ชมสำหรับเกม Lucky n e g o นะครับ ก็วันนี้เอาเงินทุนมา 1,000 บาทนะฮะแต่ตอนนี้เรามีเงินรวมทั้งหมด 6,808บาทนะฮะก็ถือว่ากำไร 5,000 กว่านะท่านผู้ชมก็เพียงพอแล้วนะครับ เกมสล็อตเราอย่าไปเล่นเราอย่าไปยึดนานนะครับกับเกมสล็อตไม่งั้นเขาจะดูดเราหมดนะฮะท่านผู้ชมใครไม่เชื่อลองดูได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องมีสติและมีลิมิตนะฮะในการเล่นนะครับผมก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะ แล้วถ้าใครอยากให้ผมทำเกมอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับ ใต้ล่างวิดีโอลองมาคอมเมนต์ได้เลย อยากให้ผมทำเกมอะไร เอาเงินทุนมาเท่าไหร่ ลองมาบอกกันได้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับ ช่องนับปั่นสล็อตมือหนึ่งนะครับ วันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม